ก่อนในก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับ ผมหูแล้ววายเข้ากันแต่ไม่แตกชิดโคเอ้ยสสดท้ายเมื่อกี้มามามามาดูว่างานเลี้ยงราชินีวันนี้จะเป็นยังไงแล้ววายการันตีการแต่แบบนี้ไม่แต่ให้มันรู้ไปเต็มกราไปครับผมเออมาถึงก็งานดีเลยว่ะมาถึงก็งานดีเลยว่าเอาเรื่องว่ะ จัดมาจัดมา ขอแจมแจมนะขอแจมแจมนะ เกมนี้มีเกมหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยพอสมควรเลยนะ เล่นบ่อยอยู่เกมนี้ ผมชอบฟีเจอร์มันแบบที่มันล็อกตัวอย่างเงี้ยมันแตกดี แต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่านะครับผม แต่ปกติเวลาผมเล่นมันแตกดีอยู่เอาเรื่องอยู่เลยอะเออ นี่ไงผมบอกแล้วมันแตกดีจริงไหลๆไปดิไหลๆไปดิครับจัดมา แจมอยู่แจมอยู่คอมโบเอาเรื่องอยู่ครับผม นน่าจะยังจัดฟีเจอร์กันไม่ได้นะ วันนี้ทุนเรามาเยอะขอเก็บทุนก่อน ขอเก็บทุนแป๊บหนึ่ง มามามาขอแจมแจมหน่อเข้าสเก็ตตงสเก็ตเตอร์อะไรเงี้ยเข้าหน่อยก็ดีเด้อ สเก็ตตงสเก็ตเตอร์มาแล้วสองตัวน่ะ อีกอีกสองตัวจัดปะอีกสองตัวน่าจะยากผมว่าอีกสองตัวน่าจะยากจัดแต่จันวนี้คอมโบรัวๆเลย คอมโบรัวๆแต่แตกเบาจัดเลย คอมโบรัวๆแต่แตกเบาจัดเลยเช็ดโคกเอ้ย เอาหน่อยเว้ย แล้วเสียงเป็นอะไร สำเนียงอะไรบ้านะเออได้อยู่นะ ไปไงต่อจังหวะนี้สวยเอมาเต็มกราผมไป หลายๆใบหลายๆไป ไหลหน่อยก็ไม่ได้ชิดโคก จัดมาจัดมาอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเหงา แต่ดีๆ หน่อยนะ ราชินีนะราชินีอย่าแกล้งกันนะ โอเคดูช่องแรกไม่เข้านะครับ เห็นสเก็ตเตอร์สองตัวหลายรอบแล้วมึงหายไปไหนอีกสองตัววะเข้าให้กูหน่อยดีฮัลโหลชิบหายละชิบหายละคลิปจะจบไวปะวะเนี่ย เอ้ย ทุนกูจะหมดแล้วเช็ดโคกคลิปจะจบไวหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โห ชิบหายแล้วเมื่อนเอ้ยเอ้ยสเก็ตเตอร์มา3ตัวแล้วจังหวะนี้ว่าไง สเก็ตเตอร์มา3ตัวแล้วขออีกตัวนึงเมื่อเข้าฟรีเกมมาเดี๋ยวคลิปกูจบไวนะ ถ้ามึงไม่เข้าเนี่ย ยังไม่เข้าแต่ยังได้ลุ้นกันอยู่ ยังไม่เข้าแต่ยังได้ลุ้นกันอยู่เพื่อนจัดมาจัดมาจัดมา อย่าทำให้พี่ผิดหวังเออมันต้องอย่างนั้นดีวะจัดไปครับผมโอ้โหนึกว่าคลิปจะจบไวแล้วนะเมื่อกี้เหลือ20 บาทอ่ะเพื่อนสเก็ตเตอร์แม่งเข้าพอดีว่ะจัดมาขอแจมแจมขอแจมแจมขอแบบคอมโบแบบจังหนับนะ อย่างเงียบอย่างเหงาเลยไหนๆก็ได้เข้าแล้วก็แตกให้ด้วยดีฮัลโหล โอ้โหโอ้โหมันดีไหมว่าในที่ได้เข้าเนี่ย มันดีไหมวะเนี่ย ดูทรงมันเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนแลแต่เบาจัดเลย เช็ดเคและคือแตกเบาจัดเลยโอ้โหอะไรวะหน้าหมับคุณรู้ว่าจะแตกแรง จัดไปครึ่งกราบดอกนี้ได้อยู่มั้งคูณหกเออ นี้ได้อยู่ดอกนี้ได้อยู่ดอกนี้ได้อยู่ไหลไหลไปอย่างนั้นแหละไหลต่อแบบไม่รอช้าไหลต่อไปเลยไหลต่อไปเลยสวยงามเพื่อนมาดีอยู่นะมาดีอยู่นะก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วว่ะก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วจังวันนี้224บาทเออมันต้องอย่างนี้ดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวะอย่างเงียบอย่างเหงาดิเพื่อน เออเอมาจังหวะนี้ไปไงต่อคูณเก้าหมับเขา้ไป หลายๆต่อไม้หลายๆหน่อยดิเพื่อนหลายๆไปคูณสิบแล้วนะจังหวะนี้คูณสิบมาแล้วนะ มาดูว่าคูณสิบจะแตะหรือเปล่านะครับผมคูณสิบจะแตะหรือเปล่าสปินสุดท้ายว่าไง เฮ้ยขาดช่องแรกช่องเดียว ชิดคียสิไดายว่ะ ได้มาสามร้อยกว่าบาท ถือว่าได้อยู่เมื่อนะ ถือว่าเรียกทุนกลับมาอยู่มา เบ็ดห้าจัดฟีเจอร์ไปเลยแล้วกันโอ้โหตังไม่พอว่ะ ตังยังไม่พอ โห จะจัดฟีเจอร์สักหน่อย ขาดไปสี่บาทชิดเคเยก็ได้ท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนเทปปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมเพื่อนมีโปรรับให้ตลอดเช่นเคยนะครับนะมามามามาขยับไปเบ็ดเอ่อ ขยจะเบ็ดขึ้นกันนิดนึงแล้วกันนะไปเออนะเบ็ดสามสิบไปเลยมาดูมันจะแตกหรือเปล่าถ้าแตกก็คือแบบรวยเลยถ้าไม่แตกก็โมตูดแค่นั้นแหละมาถ้าไม่แตกก็โมตูดแค่นั้นแหละ แต่ทรงดูเหมือนจะหมดตูดยังไงก็ไม่รู้อ่ะเมื่อผมมินได้ผมได้กินตูตูรู้สึกได้กินตูตูเหมือนจะเค็มๆยังไงไม่รู้นะจังหวะนี้เฮ้ยเอาหน่อยเว้ย อย่าทำให้ผิดหวังดิโหลเห็นทรงมาแต่ไกลแล้วมาเห็นทรงมาแต่ไกลแล้วเผ้ยได้อยู่วะได้อยู่วะเผื่อจะพลิกเกมนะ เผื่อเกมจะพลิก เผื่อเกมจะพลิกนี่ร้อยกว่าบาทนะดอกนี้ไปไงต่อ ไหลๆหน่อยดีวะโหลเป็นสามสิบเลยนะเว้ย เป็นสามสิบเลยนะเว้ยอย่าเงียบอย่าเหงาดิโอเคด้วยคิดด้วยโอ้โหคิด้วยช่องแรกไม่เข้าไม่งั้นนะมือดอกเมื่อกี้น่าจะเป็นพันอยู่อะถ้าเมื่อกี้ด้วยเข้าอะวายเต็มกราฟแน่นอนนะเมื่อนะ จัดมา จัดมา จัดมา ส่งไม่ดีเลยว่ะเมื่อส่งไม่ดีเลยนะครับผม ชิบหาย โอ้โห เหลือเก้าบาทมา เอาให้หมดไปเลยไป มึงเอาให้หมดเลยไป ไป ถ้ามึงจะหมดมึงก็เอาให้หมดเลยไป กูยอมแพ้ กูยอมแพ้แล้วครับ มับ